ระบำนางสงกราน นางสงกราน พระธิดาทั้งเจ็ดของเท้ากบิลพรม มีตำนานว่า เท้ากบิลพรม เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทดลองภูมิปัญญากับธรรมบาลกุมาร จึงตัดศีรษะตนเองเป็นเครื่องบูชา แต่ศีรษะเท้ากบิลพรม หากตกลงในน้ำน้ำจะแห้งหมดโลก ถ้าทิ้งลงบนพื้นดิน ไฟจะไหม้โลกก่อนจะตัดศีรษะตนเอง เท้ากบิลพรมจึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับศีรษะ และสั่งว่า เมื่อถึงกำหนดต้นปีราศี ให้ธิดาทั้งเจ็ดองค์ผลัดกันนำศีรษะของตนออกมาเวียน จึงเกิดเป็นตำนานที่ปรากฏชื่อธิดาทั้งเจ็ดองค์ พันนาถึงพาหนะที่ทรงเครื่องประดับ สาตราวุธ และพักษาหาร ประพันธ์บทโดย ครูเสรีหวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย บรรจุเพลงโดย ครูมนตรีตราโมดศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ประดิษฐ์ท่ารำโดย รูเฉลยสุขภาวนิช ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย อังคาร know sau ơi hát xa